ใน iOS 14.3 สามารถเปิดการใช้งานการกลับข้างกล้องหน้าใน iPad และ iPhone รุ่นเก่าได้แล้วค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะใน iOS 14 มีการเปิดให้ใช้งานในการกลับข้างกล้องหน้า ใน iPhone รุ่นใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ตอนนี้ใน iOS 14.3 สามารถเปิดการใช้งานการกลับข้างกล้องหน้าใน iPhone และ iPad รุ่นเก่าได้ ไม่ว่าจะเป็น iPhone 6s และรุ่นอื่น ๆ ก็สามารถเปิดการใช้งานได้แล้วค่ะ โดยปกติแล้วนะคะ เมื่อเราถ่ายภาพจากกล้องหน้า ภาพที่ออกมาจะไม่เหมือนภาพพรีวิวก่อนถ่ายภาพ แต่เมื่อเราเปิดการใช้งานการกลับข้างของกล้องหน้าแล้วเนี่ย ภาพที่ออกมาก็จะเหมือนกับภาพพรีวิวก่อนถ่ายภาพเป๊ะๆ เลยค่ะ วิธีการเปิดการใช้งานการกลับข้างกล้องหน้านะคะ วันนี้อิฟจะมาเปิดการใช้งานใน iPhone 7 นั่นเอง อย่างแรกนะคะไปที่การตั้งค่า กล้อง และแตะเพื่อเปิดการใช้งานการกลับข้างกล้องหน้าได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะ เราก็จะได้ภาพถ่ายจากกล้องหน้าที่เหมือนภาพพรีวิวก่อนถ่ายแล้วค่ะ แต่ในการใช้งานการกับข้างกล้องหน้านะคะ ภาพที่ออกมาอาจจะมีความประหลาดนิดนึง ถ้าใครที่ใส่เสื้อมีตัวอักษรมีตุ๊กตาต่างๆ อาจจะมีการกลับด้านบ้าง แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะคะ อยากได้มุมภาพพรีวิวก่อนถ่ายเป๊ะๆเลย ใครที่อัปเดต iOS 14.3 แล้วก็ลองไปใช้กันดูนะคะ ติดตามและอัปเดตข่าวสารดีๆ แบบนี้ได้ที่ช่อง iMode Official สำหรับวันนี้อิปจีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ